ในหัวข้อต่อมานะครับ เราก็จะมาดูในเรื่องของการแทรกแผนที่นะครับ Google Map นะครับ ลงในตัว Google Sites ของเรานะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับ ที่เราสามารถที่จะนำมาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ โดยที่เราสามารถที่จะใส่ตัว Map ของเรานะครับ หรือว่าเป็น Map ทั่วไปนะครับ ในตัว Google Map ลงในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ โดยการระบุตำแหน่งลงไปนะครับ หรือจะไป ใช้ในเรื่องของอตัว mind map นะครับ ในกรณีที่เราได้สร้างตัว ตำแหน่งพิกัดต่างๆเอาไว้นะครับใน Google Map เราก็สามารถที่จะดึงมาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันนะครับ เริ่มต้นนะครับก็เช่นเดียวกันก็ให้เราเลือกหน้าเว็บที่เราต้องการใส่นะครับ ตอนนี้เราจะใส่ลงในหน้านี้นะครับ เสร็จแล้วก็ไปที่เมนูแทรก แล้วก็คลิกเลือกแผนที่นะครับ เราสามารถที่จะป้อนตำแหน่งนะครับ หรือว่าคำค้นก็ได้เช่นกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกเลือก ก็จะขึ้นตำแหน่งมาให้เรานะครับ เราก็กดเลือกลงไป หรือจะใช้วิธีการเลือกจาก m y map นะครับมี m y map ันในส่วนของแผนที่นี้เราไม่สามารถ จะ ตั้งค่าการแสดงผลอะไรได้นะครับ เราสามารถที่จะ ปรับขนาด ตำแหน่งนะครับ ในการวางได้ เสร็จแล้วทดลองดูผลการทำงานนะครับ ก็แสดงตัวอย่างตรงนี้ก็ สามารถจะกดนะครับ ดูการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ได้ อันนี้ก็ทาง Google Sites จะดึงตัวแมปขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเอามาใส่ในหน้าเว็บของเราได้ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะเอามาประยุกต์ใช้งานยังไงในส่วนของตัว Google Map นะครับ ก็คือตัวเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะดึงมาใช้งานได้ในหน้าเว็บไซต์ของเราเลยนะครับ